มามามามาจัดกันเลยว่าขออนุญาตจัดเบียดเออเบียดสิบนี่แหละมาล้างกราวไปก่อนเหมือนเดิมนะ โอ้โห เกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมโปรของผมเลยนะ ผมบอกไว้ก่อนเลยเป็นอีกหนึ่งเกมโปรของผมเลย พูดตรง พูดตรงก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมด้วยนะครับเพื่อนนะ โอ้โหมาถึงกับเข้าฟรีด้วยเหรอเอ้ย เอาดีนี่ไงผมบอกเลยเกมโปรของผมของจริง เกมโปรผมมันของจริงนะ จับไปดิ จับดิครับรออะไรอย่าไปหยองอย่าไปหยองขอแจมแจมนะ ลูกพ่อขอแจมแจมอย่าทำให้พี่หวังเด้อเฮ้ยฟินเนฟีเลยอ๋อทำจริงฟินเนฟีเลยอ๋อทำเป็นเล่นโอ้โหพลาดไปนิดเดียวนึกว่าจะได้ฟินเนฟีแล้วไอเช็ดโคกจัดมาจัดมาขอแจมแจมนะสวยโอ้โหแล้วดูวายแล้วดูวายมันไหลแล้วดูวายมันไหลอย่างนี้สวยงามดีรออะไรครับสวยงามอารามแท้เลยตะลึงไปเลยมามามาจัดมาจัดมา ถือว่าเปิดมาได้ สวยถือว่าเปิดมาได้แจ่มนะเพื่อน สี่จะเป็นสุดท้ายครับผมจังหวะนี้ว่าจังไหนอือสิบมาสวยงามไปไหลไหลไปไหลไหลดีครับไหลไหลไปดีครับ แล้ววางมาอยู่ช่องสองหรือเปล่า โอ้ยวางอยู่ช่องสามว่ะ แต่ก็ยังไหลอยู่นะ แต่ก็ยังไหลอยู่โอ้แล้วดูมันไหลเพื่อนแล้วดูมันไหลมันไหลดีจัดะเอาดิมันไหลดีจัดไอเช็ดเคร้อยเจ็ดสิบหกบาทไปดอกนี้นะ สวยงามจัดบอกเลยว่าสวยงามจัดเออไหลไหลไปไหลไหลไปต่อ ไหลต่อไม่รอแล้วนะ ไหลต่อไม่รอแล้วนะ จังหวะนี้รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาจนได้ว่ะรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาจนได้ จังหวะนี้ต้้อองรยสี่สิบแปดบาทครับผมเพื่อนเออมาดีจัดหมบอกแล้วมาดีจริงสปินสุดท้ายยังแตกอยู่ว่ะดูสปินสุดท้ายก็ยังแตกนะเพื่อนเอาเรื่องจัดจัดบอกได้เลยว่า เอาเรื่องจัดจัดโคตรเดือดโคตรมันเมื่อจังหวะนี้แตกไปห้้ารอยยี่สิบาทตั้งแต่เริ่มไปเลยดิรออะไรอ่ะโอ้ยมาดีจัดเมื่อน คตรตึงอ่ะ จังหวะนี้อย่ารอช้าจัดฟีเจอร์กันต่อเลยครับรอโอ้โหเจ็ดร้อยห้าสิบไม่หนำใจขอญาตไปเบ็ดยี่เลยกันขอญาตดูเบ็ดยี่ก่อนเท่าไหร่พันห้าไม่พอไปเช็ดก็เอ้ยโอ้โหเดี๋ยวหาทุนก่อนเดี๋ยวหาทุนก่อนหรือว่าต้องจัดเบ็ดสิบวะเนี่ยหรือว่าต้องจัดฟีเจอร์เบ็ดสิบอ่ะโอ้โหอยากจัดฟีเจอร์เบ็ดยี่แต่ตังค์ไม่พอเมื่อนขาดขาดสี่ร้อย ขอได้ไหมอ่ะ โอ้โห แล้วไปอยู่สกายเลยมันจะแตกให้กูไหมล่ะน่ะ ฟีเจอร์แม่งเข้าแล้วไปอยู่สกายเลยชิคโคอึขอได้ไหมเนี่ยสี่ห้าร้อยเนี่ยจะจัดฟีเจอร์ให้ซะหน่อยเออเฮ้ยไหลดีอยู่นะไหลอยู่นะนอกเกมก็ไหลเนี่ยนอกเกมก็ไหลดีนะครับมาเล่นเลย เอาเรื่องจ่ายเงื่อนแต่ไปสองร้อยบาทเช็ดเค หรือไม่ต้องซื้อฟรีได้มาขอแบบเข้าเข้าฟรีได้ไหมเข้าฟรีเบ็ดยี่ได้ไหมฮัลโหล มาหน่อยเพื่อน มาหน่อยเพื่อน โอ้โหเต็มกราฟไปนะ แล้ววายมาอยู่นี่สวยงามเลยวายกระดาษแตกแบบนี้ก็สวยงามเลยครับ มาดิ มาดิ เอาแล้วเอาแล้วขออีกสองร้อยบาทขออีกสองร้อยบาทเพื่อจะได้ครบพันห้านะมันไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะผมถ้าไม่ได้ก็คงต้องจัดเบ็ดสิบไปแหละ ก็ถ้าหากท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมเล่นเกมนี้สามารถตามผมมาในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับเมื่อน้ำมีโปรลับให้ตลอดเหมือนเดิมนะครับผมเมนที่ปักหมุดเท่านั้นไม่มีเมืออื่นใดทั้งสิ้นนะเพื่อเราวันโดนโกงกันด้วยนะครับโอ้โหเลยไม่แตกนะเพื่อน หรือว่าต้องซื้อ4เบ็ดสิบวะเนี่ยผมอยากซื้อเบ็ดยี่ดิขอหน่อยได้ไหมห้าร้อยนี่ยฮัลโหลโอ้โหสิบมาเต็มกราฟเลยเช็ดเค ขอตัวแพงๆหน่อยดิเพื่อนขอตัวแพงๆหน่อยแต่ฟีเจอร์ไปอยู่ไกลอีกแล้วเช็ดโคกเอ้ยมาอยู่ใกล้ๆหน่อยดิฮัลโหล มึงมาอยู่หน้าๆหน่อยดิมาอยู่ทำไมข้างหลังแล้วมันจะแตกให้ไม่เล่า แม่งเอ้ยเอาไงดีเพื่อน ผมว่าเป็นสิบแล้วกันนะ ไปเฮ้ยมือลั่นมือลั่นไป จัดฟีเจอร์เป็นสิบดีกว่า ผมว่ามันร่างลุ้นนี้ไม่น่าจะได้หรอกเป็นยี่นะ มาลุ้นดีกว่าเป็นสิบจะแต่ดีหรือเปล่า ขอพันบวกๆนะเพื่อนนะขอพันบวกๆมามามามาจัดมาจัดมา วายมาแล้วจังหวะนี้นะวายมาแล้วสองหูแล้ววายมาจากนับอย่างนี้ วายมาจากนับขนาดนี้ไม่แตกให้มันรู้ปลายไม่แตกให้มันรู้ปลายบอกเลยบอกเลยว่าไม่แตกให้มันรู้ปลายเออเอาดิเอาดิครับเต็มครับเต็มครับรัวๆบอกเลยว่าเต็มครับรัวๆสวยงามจัดจัดครับผมจังหวะนี้โอ้โหวายเข้าโคตรดีเพื่อนก้อนโคตรใหญ่โคตรโตมาแน่นอนซุปเปอร์เป็นกาไป 1,757บาทนะไม่ได้เอาแล้วเอาแล้ว มันต้องอย่างนี้ดีวะพันบัวเนี่ยสวยงามเลย สุดจัดนะมะนาวสุดจัดบอกเลยว่าสุดจัดขอยดอกหนึ่งได้ไหมขอวายเข้าสวยๆอีกหน่อยหนึ่งได้ไหมวายไปไหนหมดวะเฮ้ยวายขออีกหน่อยดิวายโอ้โหไม่มีวายแต่ยังเต็มกราฟอยู่ไม่มีวายก็ยังเต็มกราฟได้อยู่นะเมื่อนะมาจัดจัดบอกได้เลยว่ามาจัดจัดครับผมมาว่ะราวมันก้อนใหญ่ก้อนโตมารัวๆะไรประมาณนี้ แต่ไป 235 บาทนะดอกนี้นะสองไอ้สปินสุดท้ายแล้วนี่ว่ะโอ้โหหมดกอกซะก่อนนะเพื่อนหมดกอกซะก่อนว่ะ ะมาดีจัดเลยบอกเลยว่ามาดีจัดเลยแต่ปทั้งหมด1,998 บาทนะเพื่อนเอาเรื่องจัดจัดนะ โอเคเพื่อนวันนี้ขอพาไปเข้านี้ก่อนละกันนะครับ ผมใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแรงใจให้ผมกันด้วยนะครับ และใครจะตามเล่นสามารถตามผมมาในเมนที่ปักหมดเอาไว้ได้เลยนะเพื่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนบายบายสวัสดีครับผม